ส่วนหัวข้อต่อไปก็คือการติดตั้งจุมล่าและเวอร์ชวลมานะครับ ก็มีหัวข้อย่อยอีก 2หัวข้อก็คืออันแรกก็คือการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็คือเราจะจำลองคอมพิวเตอร์นะครับของเราเนี่ยให้เป็นเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับจำลองให้เหมือนเว็บไซต์จริง ๆ นั่นเองนะครับ แล้วก็ทดสอบใช้งานในเครื่องของเราก่อนนะครับ ส่วนที่ 2 ก็คือการติดตั้งในส่วนของจุมล่าแล้วก็เวอร์ชวลมานะครับ มาดูว่ามีขั้นตอนหรือวิธีการติดตั้งอย่างไรนะครับ ในส่วนแรกนะครับในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับจุมล่านี่เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษา PHP นะครับใช้ PHP ในการพัฒนานั่นเอง โดยนะครับในในการที่เราจะใช้งาน PHP เนี่ยเราจะต้องติดตั้งในส่วนของ a d s e r v นะครับเพื่อเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ PHP นะครับเป็นภาษาสคริปต์นะครับในการทำงานบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับหรือว่า อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมีฐานข้อมูลนะครับในการเก็บข้อมูลก็คือเป็นฐานข้อมูล MySQL นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PHP MyAdmin นะครับ เป็นตัวที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับก็มีชุดติดตั้งนะครับเหมือนติดตั้งครั้งเดียวนะครับได้มาทั้งหมดเลยนะครับ อย่างเช่น a d s e r v e นะครับ WAMP SAM นะครับเป็นต้นนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆโปรแกรมนั่นเอง โดยสื่อการสอนนี้จะเลือกใช้แซมนะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ ที่ใช้ในการติดตั้งครั้งนี้นะครับ โดยในการติดตั้งนะครับ เราก็จะมีการอัพอัปโหลดไฟล์นะครับ ในตัวของแซมเนี่ยขึ้นไปในเว็บของสื่อการสอนแล้วนะครับ ชื่อไฟล์ก็ตามนี้เลยนะครับแซมขีดบิน32ขีด5.6.21นะครับก็สามารถที่จะ ไปดาวน์โหลดมานะครับ แล้วก็มาทำการติดตั้งนะครับ เรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับ ไฟล์นะครับชื่อ sam นะครับ win 32จุด win 32ขีด5จุด6จุด21 นะครับ ก็วิธีการติดตั้ง ก็ติดตั้งเหมือนติดตั้งโปรแกรมธรรมดาทั่วไปนะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับ ดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็ให้กด yes ไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กด next นะครับตรงนี้นะครับที่เราใช้นะครับเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเราก็จะใช้มี a s s e r t นะครับ mysql นะครับ php myadmin นะครับตัวอื่นที่ไม่ได้ใช้งานก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องติดตั้งลงไปนะครับเอาเฉพาะที่เราใช้งานอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ a s s e r t MySQL PHP MyAdmin นะครับ เสร็จแล้วก็กด next ไปนะครับ ตรงนี้ก็จะบอกว่าเราจะติดตั้งตรงไหนผมก็ขอติดตั้งที่ไดซีแล้วกันนะครับ กด next ไปนะครับ แล้วก็กด next ไปครั้งหนึ่งนะครับเราจะเด้งเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของแซมนะครับ แล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับ ปิดไปก่อนเลยกันนะครับ แล้วก็กด next ไปครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะทำการติดตั้งนะครับ ก็รอสักพักหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคครับ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กด finish ไปนะครับ ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกภาษานะครับเป็นอเมริกาหรือว่าเป็นเยอรมันนะครับก็กดเป็นอเมริกากันครับภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็กดเซฟไปนะครับมันก็จะเด้งหน้าในส่วนของ SAM Control Panel ขึ้นมานะครับ ก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่เราจะใช้บริการเว็บเซเบอร์นะครับ เราก็ต้องเปิดตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กด start นะครับสองส่วนก็คือในส่วนของ a d s e r v e แล้วก็ my sql นะครับ ให้มันทำงานก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันทำงานหรือยังนะครับ ก็ไปที่ browser นะครับ นะครับ ลองพิมพ์คำว่า localhost นะครับ นะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าของแซมนะครับ หรือบางคนอาจจะใช้เป็น 127.0.1 ก็ได้นะครับ ก็เหมือนกันนั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็ เราก็จะเห็นได้ว่าตัวแซมของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับนะครับ เข้าไปดูในส่วน PHP m a d m i n ก็ได้นะครับ ก็เป็นในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลนะครับ ตอนนี้ก็เราก็จะทำการติดตั้งในส่วนของเิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ